Microsoft Excel 2013 ถือว่าเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ สามารถทำการคำนวณและจัดเก็บข้อมูล และมีความสามารถช่วยในการทำงาน ในด้านการคำนวณขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสูตรการเงินที่ซับซ้อน ได้เร็วกว่าการคิดในเครื่องคิดเลขหรือคิดในกระดาษ ลดความซับซ้อนลงและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสูตรคำนวณได้หลายรูปแบบ โดยสร้างสูตรหรือเรียกใช้ฟังก์ชันที่ติดตั้งมากับโปรแกรม หรือสามารถสร้างสูตรเอง รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการเขียนสูตร ซึ่งถ้าเข้าใจหลักการต่างๆ แล้วจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น และการใช้สูตรก็ไม่ยากอีกต่อไป ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ ซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ การอ้างอิงเซลล์ในสูตร และการตั้งชื่อช่วงเซลล์ รู้จักกับฟังก์ชันและวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันในแบบต่าง ๆ และฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ๆ และตัวอย่างฟังก์ชัน ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร ฟังก์ชันวันที่และเวลา ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ และฟังก์ชันประเภทข้อมูล